สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กค่ะ การทำงานในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กนะคะถ้ามีการแบ่งปันให้กับผู้อื่น หรือผู้ใช้ ป้องกันเพียงเพื่อให้คนอื่นสามารถเปิดดู หรือสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้เท่านั้น รวมทั้งสามารถป้องกันช่วงบริเวณข้อมูล เพื่อไม่ให้เข้าไปแก้ไขได้ หรือจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ โดยห้ามเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เช่น จะอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบแสดง ข้อคิดเห็น ซึ่งปกติค่าเริ่มต้นของโปรแกรมหลังจากเรียกใช้คำสั่งในการป้องกันเวิร์กชีตในโปรแกรม Microsoft Excel จะทำการป้องกันทุกๆเซลล์ในเวิร์กชีต แต่ทั้งนี้ผู้ใช้ก็ยังสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งเซลล์ต่าง ๆ ที่ต้องการให้สามารถแก้ไขได้เท่านั้น รวมทั้งมีการกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าไปแก้ไขได้ เรามาดูในตัวแรกกันนะคะ การป้องกันเวิร์กชีตค่ะ คือการป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีตได้ แต่สามารถให้ดูรายละเอียดข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ก่อนการป้องกันผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่า จะให้แก้ไขอะไรได้บ้าง อย่างเช่น รูปแบบของเซลล์ รูปแบบของคอลัมน์ ถ้าไม่อนุญาต การป้องกันเวิร์กชีตก็ไม่สามารถทำได้นะคะ วิธีการป้องกันเวิร์กชีตนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Review ค่ะ ใช้คำสั่ง Protect Sheet นะคะ หลังจากนั้นนะคะ จะขึ้น Dialog Box ของ Protect Sheet นะคะ ซึ่งในส่วนแรกนะคะให้เราทำการใส่ Password หรือว่า รหัสผ่านลงไปนะคะ ในส่วนที่2นะคะ allow all user of this worksheet to นะคะ ก็จะเป็นการกำหนดนะคะ ว่าให้ผู้ใช้คนอื่นนะคะ สามารถทำการแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ เราทำการยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งนะคะ คลิกโอเคค่ะ การป้องกันเวิร์กบุ๊กเป็นการป้องกันการแก้ไขโครงสร้างเวิร์กชีต เช่นไม่ให้เปลี่ยนชื่อการสลับ ย้ายตำแหน่ง รวมทั้งการลบและซ่อนเวิร์กชีตได้ การป้องกันเวิร์กบุ๊กสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Review ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใช้คำสั่ง Protect Workbook จะขึ้น Dialog Box ของ Protect Structure and Window นะคะ ทำการใส่ Password หรือว่ารหัสผ่านลงไปนะคะ ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งค่ะ จะสังเกตได้ว่านะคะ ผู้ใช้นะคะคนคนอื่นนะคะ ไม่สามารถใช้คำสั่งในการจัดการ Workbook ตัวนี้ได้ค่ะ